อย่างคนเศร้า เมื่อลอยอย่างคนเหงา นั่งมองตัวเราที่ไม่เหลือใคร แข็งใจที่ปวดร้าวอย่าผ่านชีวิตเศร้า เหลือเพียงตัวเราไม่มีเขาอีกต่อไป ดึงไม่ความช้ำเจ็บซ้ำไม่อ้อนวอน ไม่ขอพรให้เขานั้น หวนคืนกลับมา อีกแก้วที่ลินย้ำอย่าให้เสียเวลา ลินน้ำตาที่มันรวงที่หลังไหลมันเอ่อล้นมาจากหั